Thank you. ครับสำหรับการป้องกันการใช้อาวุธจากผู้ต่อสู้ ในลักษณะของอการใช้หมัดจากผู้ต่อสู้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ 2ออย่างง่ายๆในตัอนเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ประทะคือการดึงตัวนะครับหลบแนวแรงผู้ต่อสู้นะครับนะลองลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับอันดับแรกคือการถอยโคระยะนะครับโคระยะ สองครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนะครับหลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนี่คือการหลบนะครับสามการบล็อกหรือการปัดนะครับนะการแบบปัดนะครับตกลงนะครับจากการตกลงหมัดคู่ต่อสู้นะครับการตกครับปัดตกให้ปอนเปลี่ยนแรงในที่สำคัญที่สุดคือ แนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับปัด ครับปัดแล้วก็ตัวแล้เอี้ยวออกด้านข้างนะครับ เพื่อให้ หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้นนะครับอีกวันนะครับปัดขึ้นครับ ปัดขึ้นนี่คือการสองอย่างนะครับ สุดท้ายคือการอีกอันคือการบล็อกด้วยศอกนะครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมา เราก็ใช้ศอกปิดไว้ ครับบล็อกด้วยศอกนะครับนี่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยศอกหมัดตรงนะครับนะลองบล็อกด้วยศอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับปิดด้วยศอกนะครับปิดด้วยศอกนะครับเพราะฉะนั้นนั้นเราควรจะเก็บคลางนะครับ ให้ให้แนบกับหัวไหล่ปิดด้วยศอกนะครับ และสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อคู่ถีบเราจะใช้การถีบสกัดคู่ต่อสู้กับหมัดตรงนะครับ แบบนี้ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดคู่ต่อสู้หรือว่าอีกอย่างหรือว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มองไทยต่อไปนะครับ ครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการป้องกัน การสอบของผู้ต่อสู้โดยการใช้ท่อนแขนนะครับในการบล็อก หรือว่าปะทะนะเพื่อลดแรงปะทะจากผู้ต่อสู้นะครับ เราก็เริ่มจากดูการบล็อก การสอบของผู้ต่อสู้โดยการสอบตีนะครับบล็อกด้วยสอบนะครับสมมติผู้ต่อสู้ทำการสอบบเราเปิดนะครับบล็อกด้วยต้นแขนนะครับ ในลักษณะบนแขนนะครับ รับขึ้นไปบล็อกแขนนะครับความดับหลบหน้า เพื่อให้เอาแขนแนบคางแนบแขนหลบหลบแนวสอบคู่สู้นะครับสอบตาครับเราบล็อกล็อกล้วสอบตาครับสอบตาก็บล็อกบล็อกด้วยสอบเช่นกันนะครับสอบตาบล็อกอีกข้างนึงครับบล็อกสอบงัดนะครับต่อไปสอบงัดบล็อก สืบเท้าหรือว่าเราจะโยกตัวยังไงก็ตามเพื่อให้บล็อกให้คู่ต่อสู้เขาทำร้ายเราไม่ได้นะครับ สอบนัดครับการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ในลักษณะของศอกตัดอีกวิธีหนึ่งก็คือการดึงตัวหลบนะครับน่อสู้ทำการศอกตัดนะครับ ในส่วนการป้องกันการเตะจากคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถอยให้พ้นระยะ หรือการดึงหรือการจะฉากนะครับการสืบหลังนะครับนี่คือการถอยพ้นระยะนะครับลองจะลองสาธิตการถอยพ้นระยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการเตะตัดหรือการเตะสูงนะครับที่เราสามารถดึงเห็นได้ชัดนะครับนะครับเป็นการถอยพ้นระยะ ในการป้องกันการเตะหรือการบังนะครับ คืออีกอย่างคือการบังนอกนะครับบังนอกบังนอกครับบังนอกคือนอกตัวนะครับ ต่อไปบังในครับบังในคือเอาข้ามตรงข้ามแล้วลำตัวลักษณะของการบล็อกจะเครื่องในเข้ามาครับลำตัวเราก็จะปิดตัวนะครับนี่คือการบัง เรียกบางนอกข้างในและสุดท้ายคือการชิงนะครับ ชิงถีบนะครับ หรือในถีบบริเวณหน้าขาในการเตะนะครับ ผู้ต่อสู้เตะเตะนะครับ ชิงถีบบริเวณหน้าขาผู้ต่อสู้นะครับในแม่ไม้จะมีในแม่ไม้มีกันเรียกว่าวิรุณหกกับนะครับ จะมีในลักษณะของแม่ไม้มือไทยอีกอันหนึ่ง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 รือยู่สองข้างนะครับนะครับนี่คือการป้องกันเข่าจากคู่ต่อสู้ครับ